นะครับเราจะมาเสนอนะครับยกตัวอย่างการลายการปักลายนะครับ การปักลายตัวอย่างการปักลายนะครับ เช่นรูปนี้นะครับ เป็นการเดินเส้นหน้าคนนะครับ เพื่อบ่งบอกสรีระของคนนะครับ เป็นผู้หญิงถือดอกไม้นะครับลักษณะดอกดอกไม้นะครับ เป็นการทำปมฝรั่งเศสนะครับ แล้วก็ดอกสีเหลืองนะครับ เป็นการปักทึบนะครับ เป็นการปักทึบนะครับ มาดูสีแดงนะครับ สีแดงนะครับ ประกอบด้วยนะครับหน้าผู้หญิงนะครับ เราก็เดินเส้นนะครับโดยการปักเดินเส้นธรรมดานะครับ แล้วก็ใบไม้โดยการปักทึบนะครับ ดอกไม้ก็ปักทึบนะครับโดยการแซม2 3ามสีนะครับนะครับ ส่วนรูปนี้นะครับเป็นการทำปมฝรั่งเศสนะครับ ส่วนรูปผู้หญิงนะครับเราเดินเส้น ในการเดินเนานะครับ เป็นรูปผู้หญิงตักเปียผมยาว นะครับ ส่วนกำลัง นะครับ ดอกไม้ที่กำอยู่คือดอกไม้ นะครับ เราก็เป็นการปักเส้นเนา นะครับ ดอกไม้ นะครับทำด้วยปมฝรั่งเศส นะครับ นะครับ ตัวอย่างในในการปักผืนนี้นะครับ เป็นการปักทึบทั้งหมด นะครับ การปักทึบประกอบด้วยทั้งหมด 12 ชิ้น นะครับ เป็นการปักทึบ นะครับโดยการเล่นลวดลายหรือสีต่างๆ นะครับ แบ็กกราวข้างหลังจะเป็นสีขาว นะครับ ปักด้วยไหม นะครับ ปักทึบ ตามตัวอย่างนะครับ แล้วนำมามาประกอบเป็นผืนผ้า